ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น การอยู่ในที่ร่ม ไม่ให้ไปในที่ที่มีแดดจัดของผู้สูงอายุ อาการวิงเวียนศีรษะ อาการเป็นลม การป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดจากพฤติกรรมผู้สูงอายุเอง ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องได้รับการติดตามดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด การป้องกันและสังเกตอันตรายที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการล้ม เช่น การจัดสิ่งของที่มีความหนักไว้บริเวณด้านล่าง การหล่นของสิ่งของ ความสกปรก พื้นทางเดินที่เป็นพื้นเรียบ ไม่ขรุขระและไม่ขัดมันจนลื่น สวิตไฟอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้สะดวก และเปิดปิดง่าย รวมไปถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือ เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ควรติดไว้ตามจุดต่างๆ ที่สำคัญ ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ คำแรกคำว่าแสงแดด ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ฮิซาชิ อีกครั้งนะคะ ฮิซาชิ แปลว่าแสงแดดค่ะ ถ้าเราจะพูดว่าแดดแรงนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดได้ว่า ฮิซาชิกะซุย ั้งนะคะอิซาชิกาซุโยยแปลว่า แดดแรงค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าวิงเวียน หน้ามืดนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเมไมกาชิมัสอีกครั้งนะคะเมไมกาชิมัสแปลว่า วิงเวียน หน้ามืดค่ะ ส่วนคำว่าเป็นลมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคิเซจุชิมัสหรือว่า สด โตชิมัสอีกครั้งนะคะคิเซสชิมัสหรือว่าสดโตชิมัสแปลว่าเป็นลมค่ะ ต่อไปคำว่า ปวดศีรษะนะคะ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอาตามากาอิไตอีกครั้งนะคะอาตามากาอิไตแปลว่าปวดศีรษะค่ะ ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคนะคะว่า แดดแรงทำให้รู้สึกหน้ามืดนะคะ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าฮิซาชิกะซุโยเเดสการะเมามกาชิมัสอีกครั้งนะคะฮิซาชิกะซุโยเเดสการะเมามกาชิมัสหมายถึง แดดแรงทำให้รู้สึกหน้ามืดค่ะ ต่อไปคำว่าระมัดระวังนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ชื่อชิมัสชื่อชิมัสแปลว่าระมัดระวัง ต่อไปคำว่า สิ่งของตกหล่นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโอชิโมโนโอชิโมโนแปลว่า สิ่งของตกหล่น คำถัดมานะคะ หนัก ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโอโมยโอโมยแปลว่า หนัก ถ้าเราอยากจะพูดเป็นประโยคนะคะว่าการุณาระวังสิ่งของหนักตกหล่นนะคะ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอโมยโมโนโอจิรุโนชุยสเตกุดาไซอีกครั้งนะคะโอโมยโมโนโอจิรุโนชุยสเตกุดาไซโอโมยโมโนตัวนี้นะคะก็หมายถึงสิ่งของหนักนะคะ ส่วนคำว่า โอจิรุก็แปลว่า ล่วงหล่นนะคะ แล้วก็ ชุยสเตกุดาไซ ก็คือ การุณาระวัง รวมกันเป็น โอโมยโมโนโอจิรุโนชุยสเตกุดาไซ การุณาระวังสิ่งของหนักตกหล่นค่ะ